เนิบเนิบไปก่อนเนิบเนิบไปก่อนอุ้ยเดี๋ยววายการันตีการแต่แบบนี้สวยงามแล้ววายมาช่องสามต่ออย่างนี้เออแจ่มดิครับมาว่ะมาว่ะมาว่ะมาว่ะมาว่ะมาเล่นไปมาดีอยู่นะนอกฟรีนอกฟรีก็มาดีอยู่นะขอเน้นไหลก็พอนะเกมนี้นะเพื่อนแต่วายกูไปไหนหมดแล้ววะเนี่ย วายแมนิโตกูแต่ยังไม่เห็นวายเลยเออวายช่องสองบางทีมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วไงแล้ววายช่องสองอ่ะเออมาเว้ย เอาหน่อยเอาหน่อยขอแบบไหลๆแบบรัวๆหน่อยดีวะ ขอไหลๆแบบมันๆหน่อยดีโหล ไหลเริ่มๆอย่างี้มันไอ้นี่เกินโอ้โหวายช่องสองสองตัวไม่แตกเจ็ดหกอะไรวะนะ เอาหน่อยเพื่อน เอาหน่อยเอาหน่อยมา เออ ไม่เท่าไรเลย ยังไม่เท่าไรเลย เออวายช่องสองมางี้ มันไม่ทำให้เราผิดหวังเช่นเคยแล้วไปไงต่อจังหวะนี้หูยเคดวยช่องสองมาหายไปไหนวะนะสวยวายการันตีการแต่แบบนี้ต้องค่อยแจมหน่อยนะ แต่มันไหลนี่คือ มันต้องไหลไหลหน่อยดิเพื่อนเอ้ยโอ้โหกูเริ่มงุนหงิดละกูเริ่มงุนหงิดละชิดคกอู้เดี๋ยวว่าการันตีการแตกมาอีกแล้วจำแจมแจมไปผอม แต่มันยังไม่จังนับเท่าไหร่ไปเป็นเจ็ดแล้วกันเบ็ดโปรดผมนะเมื่อน้ำมา ลองดูลองดูว่าผมโอนีแล้วสิบเต็มกรัมอีกแล้ววายมาการันตีกระแตกสอถวยเออต้องอย่างนี้ดิว่ามันต้องอย่างนี้เดียวแล้ววายช่องสามมาไงต่ออู้ได้อยู่ได้อยู่ดอกนี้ได้อยู่นะเจ็ดสี่บาทมาแล้วเบ็ดเจ็ดเนี่ยมันเด็ดจริงเนี่ยเบ็ดเจ็ดเนี่ยมันเด็ดจริงสวยงามแล้ววายเต็มกราไปอีกเลยนะหูเอาวะเอาวะเอาวะผมว่ามันเริ่มมาแล้วเว้ยผมว่ามันเริ่มมาแล้วเว้ยก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรรับตลอดเหมือนเดิมนะเมื่อนะ อย่ามาเมนได้บางบทเท่านั้นไม่มีเมนอื่นๆทั้งสิ้นอู้นี่ไงแล้ววายไม่ใช่วายสเก็ตเตอร์มาวายอะไรแล้วกูจะวายอย่างเดียวเลยสเก็ตเตอร์มาแล้ว จังหวะนี้เออถ้าน้องฟีมันไม่ดีก็นาฟีดีกว่าว่าไอฟีเนี่ยแจ่มเลยถ้ามันแตกนะจากทรงนี้เริ่มไม่แจ่มแล้วมั้งเนี่ยได้อยู่ได้อยู่เออเคด้วยมาสวยหลายๆไปอย่างนั้นแหละหลายๆไปอย่างนั้นแหละ เก็บตัวคูณไปเพื่อน เก็บตัวคูณไปนะเออคิวเจเจมาต่อสวยหลายๆ ไปเพื่อนไปยังไงต่อผมจังหวะนี้ขอยนิดนึงก็ไม่ได้ขอยนิดนึงก็ไม่ได้เว้คูณเจ็ดไปแล้วนะ เหลือห้าสปินแล้วตอนนี้คูณเจ็ดแล้วนะครับผม อย่าเพิ่งเงียบดิอย่าเพิ่งเงียบดิเฮ้ยเหลือสองสเปนสุดท้ายได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมไหลไหลไหมไหลอยู่วายช่องสองนี้วายช่องสองนี้ก็สวยงามรามแท้ไปดิขับไปยังไงต่อเออไปดีเพื่อนคูณสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดวางคูณสิบเอ็ดว่ายังไงกับสเปนสุดท้ายนะเมื่อนะสเปนสุดท้ายว่าจังไหน หมดกอกสักก้อนหน่อยเมื่อนได้มาร้อยกว่าบาทเองอันนี้หนึ่งแล้วกันขอนิดนึงแล้วกันขอนิดนึงแล้วกันจะาทำให้พี่ผิดหวังมาเบ็ดสิบแม่งเลยแล้วกันนะเมื่อนะ จัดไปครับผมวายช่องสองวายช่องสองไม่แตกเคดูช่องแรกหายไปไหนวะเนี่ย เออ เออสวยไปไงต่อไหลๆไม่ดี ขอไหลๆขอไหลๆแบบจำจมอ่ะขอนิดนึงได้ไหมเนี่ย ูอื่นเนี่ยวายการรันการแต่แบบนี้ขอแบบนี้ขอแบบนี้สวยออขอแค่นี้เลยพอดีกว่าพอดีกว่าพักดีกว่านะมนะผมรู้สึกว่าวันนี้วายเป็นติโต้ไม่ค่อยมาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบานปลายไปมากกว่านี้นะครับผมโอเควันนี้ขอพอเป็นเท่านี้ก่อนละกันนะครับ ถ้าใครชอบวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับเมื่อนะว่าเจอใหม่คลิปหน้าถ้าใครอยากตามมาเล่นซ้ำมาตามผมมาในเมนที่ผมหน่อยได้เลยนะครับมีโปรรับตลอดเช่นเคยนะว่าเจอใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับ